พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน คิดไรยูทส์โคดดิ้งคอมเพติชัน2018 การเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนกำลังเป็นที่นิยมครับ เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ให้แก่เด็กๆครับ นอกจากการพัฒนาอุปกรณ์ และจัดการเรียนการสอนแล้ว การจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดผลงาน ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้เด็กๆได้พัฒนา และแสดงศักยภาพด้านดังกล่าว อย่างเต็มที่ครับ สวทชดำเนินโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน โดยบอร์ดสมองกลฝังตัวคิดไบรท์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่งเสริมให้มีการนำคิดไบรท์ไปพัฒนาต่อยอด โดยได้จัดการประกวดแข่งขัน Youth Coding Competition YCCK 2018 ผลงานที่ชนะเลิศได้แก่ อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุก และทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติจากโรงเรียนปลาปากวิทยา จังหวัดนครพนม และผลงานที่ชนะรางวัลขวัญใจเมเกอร์ได้แก่ ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ จากโรงเรียนท่าสาราประสิทธิศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วิจัยและพัฒนา โดยนักเทคสวทช